สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกจากไหมขนแกะ หมวกใบนี้พี่ถักจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะ ใช้เทคนิคเดียวกันกับการถักหมวกนิตติ้งลายเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงขอบด้านล่าง วิธีเริ่มก็คือวัดรอบศีรษะนะคะ ถ้าวัดรอบศีรษะเราได้ต้นแบบได้ห้าสิบห้าเซนนะคะ ก็ถักห้าสิบห้าเซนถัก พอดีพอดี เวลาวัดก็วางลงแนวระนาบ นะคะ พอได้ห้าสิบห้าเซนเสร็จแล้วเรานับหลักจำนวนหลักรวมทั้งหมดให้ลงด้วย เลขคู่ที่หารด้วยสี่ลงตัว เพราะว่าหนึ่งช่วงลายที่เราถักหมวก มันจะต้องใช้สี่หลัก หลังจากนั้นเราจะถักลายตามผังลายขึ้นมาดูรายละเอียดด้านใน ของพี่ต้นแบบพี่ถักสูงเจ็ดนิ้วค่ะ ถ้าถักเป็นหมวก เด็กเล็กเด็กโตรายละเอียดในคลิปก็จะมีบอก พอถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว ลดกลางหมวกค่ะ ถ้าจะเราจะถักเป็นหมวกเลกเก้สูงขึ้นมาแปดนิ้ว ถ้าเราจะถักแล้วให้มันย้อยด้านหลังเพื่อที่จะเก็บผมยาว ก็ถักสูงขึ้นมาได้ถึงเก้านิ้วค่ะ เวลาเราใส่มันก็จะห้อยด้านหลังท้ายทอยเรา ปอมปอมวิธีทำอยู่ตรงคลิปลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ วิธีเริ่มต้นงานเราเริ่มโดยการถัก HDC ไม่มีโซ่อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เช่นกัน ขอบหมวกเราจะถักเบิ้ลจากด้านในนะคะ พับขึ้น เวลาซ่อนปลายไหมก็ซ่อนตรงนี้ รายละเอียดด้านในมีบอกนะคะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ หมวกขนแกะจะไม่ยืดหยุ่นนะคะ แต่นุ่ม นิ่มอุ่นสบาย งานของตัวไหมขนแกะเขาจะมีข้อจำกัดของเขาคือ มันจะไม่ยืดออก มันจะไม่เหมือนกับไหมพรม เวลาถักดีที่สุดคือใช้เข็มหัวใหญ่แล้วถักดันให้สุดเข็ม ดูเทคนิคการถักได้ ที่ในคลิปนะ ถ้าเราถักด้วยแรงมือของเราสม่ำเสมอแล้ว รู้เทคนิคการถักของไหมขนแกะแล้ว เราสามารถ เอาไปถักเสื้อได้ค่ะ ดูรายละเอียด ด้านใน แล้ว ลงมือถักได้เลยนะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ค่ะ หมวกใบนี้พี่เมย์จะใช้ไหมขนแกะเป็นไหมสีเรียบนะคะ สีเดียว ถัก เวลาถักถักเส้นเดียว ไหมขนแกะ เนื้อไหมจะเป็นไหมออกมาฟูๆแบบนี้ เวลาถักนะคะ ต้องใช้เข็มหัวใหญ่ค่ะ พี่ใช้เข็มหัวขนาดห้ามิลค่ะ ห้ามิลคือตรงนี้นะ ถ้ามีเข็มทองสองหัว เบอร์เจ็ดทับศูนย์ทดแทนได้ ต้องใช้เข็มใหญ่นะคะ ถึงจะถักลายขนแกะไหมขนแกะได้สะดวก เพราะว่าไหมขนแกะมันจะฟู มันจะทำให้เรามองตัวลายไม่เห็น ถ้าใครจะถักเสื้อขนแกะนะคะ พี่เมย์แนะนำให้ลองถักหมวกขนแกะก่อน ให้แรงมือเราได้ก่อน แล้ว เราค่อยไปลงเป็นเสื้อค่ะ อุปกรณ์ต่อไป เป็นมาร์กเกอร์ ตัวนี้เราจะเอาไว้ทำสัญลักษณ์เวลาเราเริ่มถักงาน เข็มเย็บไหมพรมค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะแล้วก็ปอมปอม ตรงนี้จะติดปอมปอม ก็ดูคลิปลิงก์ปอมปอมนะคะพี่เมย์จะเอาลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ทำปอมปอมเตรียมไว้เลยตัวนี้นะหมวกพี่จะเริ่มถักจากขอบหมวกขึ้นมา เวลาเราเริ่ม จะเริ่มถัก HDC แบบไม่มีโซ่ ก็ดูลิงก์ได้ พี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เช่นกันค่ะ หมวกใบนี้พี่จะถักรอบศีรษะ 55เซน55เซนนะคะ เวลาเราเริ่ม เราเริ่มจากขอบหมวกขึ้นมา เราถักตัวนี้ HDC ให้มันได้ วัดให้ได้เท่ากับรอบศีรษะก่อน พี่จะถักออกมาทั้งหมดให้วัดความยาวได้ 55 พอวัดความยาวได้ 55 เสร็จแล้วเราก็นับทุกหลัก จำนวนหลักรวมทั้งหมดจะต้องหารด้วยสี่ ถ้ามันหารด้วยสี่ไม่ลงตัวบวกให้ลงตัวค่ะ ของพี่พี่จะเริ่มถักตรงนี้หกสิบสี่หลัก เริ่มด้วยโซ่สอง ถ้าอยากดูชัดๆให้ดูที่คลิปลิงก์วิธีทำวิธีถัก HDC แบบไม่มีโซ่นะ ตรงลิงก์ ตรงลิงก์ใต้คลิปค่ะ พี่จะสาธิตด้วยการถักไหมที่ไม่ใช่ไหมฟู จะเห็นชัดกว่านี้ ลงไปช่องที่หนึ่งนะคะ ขึ้นมามีสาม รวบหลักที่หนึ่งก่อนเพื่อเป็นฐานโซ่ แล้วเราก็รวบ ลาย HDC คือลาย half double crochet คือลายพันควัก คือลายตัว T ที่เราเรียกกันนะคะพันหัวเข็ม เอามือจับตรงนี้ จับตรงโซ่ไว้เพราะเรามองไม่เห็น นะ ต้องใช้วิธีจับช่วย รวบโซ่ที่หนึ่งก่อน พอเรารวบโซ่หนึ่งเสร็จเราเอามือจับโซ่หนึ่งไว้ แล้วรวบสามนะคะขึ้นมามีสาม รวบโซ่หนึ่งก่อน เอามือจับไว้ก่อน แล้วรวบสามแบบนี้ ถักบนรอบศีรษะไปค่ะ เอาเท่ากับขนาดรอบศีรษะเรา วัดแบบพอดีพอดีนะคะ ไหมของขนแกะ ไหมมันจะฟู นุ่ม นิ่ม แต่ไม่ยืดหยุ่นนะคะ เนี่ยเวลา ถักมันจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนไหมพรม งานจะออกมาเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นวิธีทำให้มันยืดหยุ่นก็คือใช้เข็มหัวใหญ่ แล้วเวลาถักเบาๆมือ เราถักขอบ HDC ไป ให้ได้เท่ากับรอบศีรษะ ของพี่ พี่จะเริ่มหกสิบสี่หลัก หกสิบสี่หารสี่ลงตัวนะคะ จะได้สิบหก ของคุณก็ดูว่าคุณจะถักขนาดเท่าไหร่ ไหมอย่างอื่นถักได้ไหมถักได้ค่ะ คำนวณวิธีเดียวกัน ลองดู แต่อยากให้คุณลองขนแกะนะคะ เพราะว่ามันนุ่ม มันนุ่มแล้วก็ใส่อุ่นมาก ไม่ใช่หน้าหนาวก็สามารถถักเก็บไว้ได้นะ ยังไงเราก็ยังได้ใช้อะค่ะ ถักเป็นสีขาวหรือถักเป็นสีจีวรพระก็สามารถถักถวายพระได้ ไหมขนแกะก็มีนะคะ ที่เป็นสีขาวแล้วก็สีจีวรพระค่ะ ถักให้ครบตามจำนวนที่ต้องการค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมเราเริ่มถักลายหลังจากที่เราถัก พับดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ได้ขนาดตามที่ต้องการ นับจำนวนหลักทั้งหมดแล้วหารด้วยสี่ลงตัว เราจะเชื่อมค่ะ เชื่อมโดยการใช้เข็มเย็บไหมพรม เย็บเชื่อมปกติเนี่ยค่ะ เชื่อมไปกับโซ่ที่เราเริ่ม เย็บเชื่อมสองจุดก็พอแบบนี้ แล้วเราก็ล็อกไหม ซ่อนปลายไหมได้เลย ตรงนี้เดี๋ยวตอนที่ถักเราจะเย็บเก็บไปด้วย เชื่อมเป็นวงกลมค่ะ ดูด้วยนะอย่าให้บิด แล้วเราใส่มาร์กเกอร์ตัวแรกลงไปตรงนี้ วลาเราถักงานที่เป็นขนแกะมันจะถักลงไปในช่องนะคะ ไม่ได้ถักตรงโซ่ ใส่มาร์กเกอร์ไว้ ลายเราจะหารด้วยหารด้วยสี่ลงตัว เราจะเริ่มตรงนี้ก่อน นี่นะ เราจะเริ่มตรงช่องแรกนี่ค่ะ ช่องแรก เราแทงเข็มลงมาแล้วเอาเอาห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงรวบ นับเป็นโซ่ที่หนึ่ง อันนี้เป็นโซ่ที่สอง โซ่สองที่เราขึ้น แทนเกี่ยวหน้านะคะ เราจะถักฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า สองหลัก อันนี้เป็นหลักที่หนึ่ง ต่อไปค่ะ หลักที่สองมันจะแทงลงไปที่ช่อง เกี่ยวหน้านะ เกี่ยวแบบนี้ เกี่ยวหน้าเกี่ยวอย่างนี้ โผล่ขึ้นมาทางนี้ค่ะ ที่ตัวมัน แล้วรวบ เกี่ยวหน้าสอง เกี่ยวหลังสอง หน้าสอง หลังสองค่ะ หน้าสองหลังสองเป็นหนึ่งชุด ต่อไปก็หน้าสอง หน้าสองคือถัก HDC ด้านหน้าสองหลักคู่กัน แบบนี้ แล้วก็ถักด้านหลังค่ะ สองหลัก อันนี้ด้านหลัง ด้านหน้าสองหลัก ด้านหน้าแทงแบบนี้ ด้านหน้ามันจะดัน ดันหลักออกมาด้านหน้า เนี่ยถักด้านหน้า หน้าสองสลับกับหลังสอง เกี่ยวอย่างนี้นะแทงจากข้างหลังมา มาพากตัวนี้ เบี่ยงไป ห่วงจะขึ้นด้านหลังค่ะ หน้าสองหน้าสองก็แทงไปข้างหลังก่อนแล้วงัดมาข้างหน้า เวลาถักไหมที่เป็นไหมฟู ดัน เข็มให้ยาว เพื่อให้เข็มเนี่ย ช่วยทำให้ห่วงกับตัวลายมันเท่ากัน หน้านะคะ ดูพี่ดันนะ พี่ดันจนสุดเข็มอะถ้าเราถักสั้นๆ ตัวโซ่จะไม่เท่ากันดันให้สุด แล้วเราจะถักได้ง่าย อันนี้หลังค่ะ ลองดูนะ ดันยาว หลังสอง หน้าสอง ถักสลับกันไปแบบนี้ เดี๋ยวเราจะกลับไปปิดงานตรงที่เป็นมาร์กเกอร์ค่ะ แถวที่หนึ่งของลายหน้าสองหลังสอง ลายแถวที่หนึ่งนะคะ จะเป็นหน้าสองหลังสอง หน้าสองหลังสองเป็นสี่ห่วงคือหนึ่งช่วงลาย ลายจะขึ้นด้วยหน้าสอง เพราะฉะนั้นเวลาจบมันจะจบด้วยหลังสองเกี่ยวหลังสองหลัก ปิดงานค่ะ ปิดงานตรงนี้ถ้าเป็นเกี่ยวหน้า เราจะปิดโดยการแทงจากข้างหลัง เพื่อดันให้โซ่สองเป็นเกี่ยวหน้า แล้วตรงนี้จะเป็นเกี่ยวหลัง แถวต่อไป ตรงที่เป็นเกี่ยวหน้าจะถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิม ขึ้นตรงนี้นะด้วยโซ่สอง โซ่สองแทน HDC เกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้าลงไป เรามาดูช่องที่เป็นเกี่ยวหลัง ช่องที่เป็นเกี่ยวหลัง มันจะมีอยู่สองหลัก หลักที่หนึ่งกับหลักที่สอง ตรงนี้เราถัก HDC ปกติลงไปที่ช่องค่ะ ช่องนี้และ ช่องระหว่างหนึ่งกับสอง ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองลงตรงนี้ ลงตรงช่อง เพราะฉะนั้นช่วงลายแถวที่สอง จะเป็นเกี่ยวหน้าสองหลัก แล้วถัก HDC ปกติสองหลัก หนึ่งช่วงลายจะมีสี่หลัก เกี่ยวหน้าสอง ถัก HDC ปกติสอง หลักที่หนึ่ง หลักที่สองเวลาถักแทงลงไปตรงช่องระหว่างลาย เกี่ยวหน้าสอง HDC ปกติ สองถักวนมาค่ะ ลายจะเป็นแบบนี้ ลายจะปิดโดยการถัก HDC ปกติ สองหลักลงไปที่ช่อง ลายถักจะมีสองแถวค่ะ อันนี้เป็นแถวที่สอง ปิดงาน เกี่ยวหน้าเราจะแทงด้านหลัง ตรงโซ่แล้วดึงผ่าน แถวต่อไป แถวที่สามจะถักเหมือนแถวที่หนึ่ง ก็คือเกี่ยวหน้าสองหลัก อันนี้หลักที่หนึ่งนะโซ่สองแทนเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง เราถักเกี่ยวหน้าหลักที่สอง เกี่ยวหน้าสอง เกี่ยวหลังสองค่ะ ลายจะมีอยู่แค่นี้ ถักสลับกันไป เรื่อยๆ อันนี้เป็นหลังสอง หน้าสอง หลังสอง แถวที่หนึ่งจะเป็นหน้าสอง หลังสอง แถวที่สองจะเป็นหน้าสอง กับ HDC ปกติ สอง อันนี้แถวที่สาม แถว ขี้ จะถักเหมือนแถวที่หนึ่ง หน้าสอง หลังสอง เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานแถวที่สาม เพื่อขึ้นแถวที่สี่ ถ้าถักถึงแถวที่สี่เราจะเริ่มเห็นลาย แถวที่สามที่เราถักคือลายที่เป็นเกี่ยวหน้าสอง เกี่ยวหลังสอง งานจะจบด้วยเกี่ยวหลังสอง เราจะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะ ถักถึงแถวที่สาม ยิ่งแถวที่สี่จะยิ่งเห็นลายชัด ปิดงานตรงนี้จะปิดงานเหมือนเดิมแทงด้านหลัง แล้วถ้าเราสังเกตลายนะ ตรงที่เป็นเกี่ยวหน้าจะถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิม จะแตกต่างแค่ตรงหลักที่สามกับหลักที่สี่ เท่านั้นเอง ตรงนี้เริ่มเริ่มเหมือนเดิมค่ะ โซ่สองแทนเกี่ยวหน้า แล้วก็ถักเกี่ยวหน้าอีกหลักหนึ่ง เกี่ยวหน้าสองหลัก ถักเหมือนเดิม แถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สอง แถวที่สี่เป็นการถัก HDC ปกติ หลักที่หนึ่งจะขึ้นตรงนี้ ตรงที่นิ้วที่โผล่ออกมา หลักที่สองจะขึ้นตรงนี้ ถักหลักที่หนึ่ง HDC ค่ะ HDC คือ half double crochet ขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบพันหัวเข็มลงตรงนี้ ใช้มือแหวกช่องนะ ถวที่เป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิม แถวหนึ่งชุดจะมีอยู่สี่หลัก หลักที่หนึ่งกับหลักที่สองจะถักเหมือนเดิมตลอดคือเกี่ยวหน้า ถัก HDC ค่ะ เกี่ยวหน้าสองหลัก แถวเลขคู่ แถวที่สอง แถวที่สี่ แถวหกแถวแปดที่เราถักสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แพทเทิร์นจะเป็นเกี่ยวหน้าสอง HDC สอง ถ้าแถวที่เป็นเลขคี่หนึ่งสามห้า เจ็ดเก้า สิบเอ็ด สิบสาม ที่เราถักสูงขึ้นไป แพทเทิร์นจะเป็นเกี่ยวหน้าสอง เกี่ยวหลังสอง ลายมันจะถักสลับไปแบบนี้ แล้วเราจะเห็น เป็นลายคล้ายๆขนมรังผึ้งเดี๋ยวให้ดูลาย ตรงนี้ก็จะเป็น HDC เราจะถักสูงขึ้นมา ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ ต้นแบบพี่เมย์จะถักเจ็ดนิ้ว แล้วค่อยลดกลางหมวก ถ้าคุณจะใส่เป็นเลกเก้นะคะ แล้วก็เอาไว้เก็บผมยาวด้วย ก็ถักสูงขึ้นมาแปดนิ้วก่อน แล้วค่อยลดกลางหมวก ถ้าเป็นหมวกของเด็กโต สูงขึ้นมาหกนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กเล็ก ห้านิ้วหรือสี่นิ้วแล้วแต่ขนาดของรอบศีรษะ ถ้ารอบศีรษะเขาใบเล็ก ความสูงก็ต้องเล็กตามสัดส่วน เราจะเริ่มเห็นลายชัด ตรงนี้มันจะบุ๋มลงไปค่ะนะคะจะบุ๋มลงไปแบบนี้นะคะถักสูงขึ้นมานะคะ ต้นแบบ พี่เมย์จะถักเจ็ดนิ้ว แล้วเดี๋ยว เรา มาลดกลางหมวกกัน หลังจากที่เราถักขึ้นมาจนได้ความสูงตามต้องการ ต้นแบบวัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ถึงข้างบนของพี่ได้เจ็ดนิ้ว เราจะเริ่มลดกลางหมวก เราขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมตอนที่เราถักก่อน ขึ้นโซ่สองแล้วก็ถัก HDC เกี่ยวหน้า เราจะรวบหลักที่หนึ่งชุดมันจะมีสี่หลัก เราจะรวบหลักที่สามกับหลักที่สี่ เวลารวบ รวบตรงนี้เป็นเกี่ยวหลังค่ะ เกี่ยวหลังทั้งคู่ ขึ้นมามีสามอย่าเพิ่งรวบพันอีกครั้งหนึ่งลงไปที่เดิม ขึ้นมาทั้งหมดจะมีห้าห่วง รวบพร้อมกัน หนึ่งชุดจะมีอยู่สี่หลัก หลักหนึ่งหลักสองถักเหมือนเดิม หลักหนึ่งถัก HDC เกี่ยวหน้า หลักสองถัก HDC เกี่ยวหน้า รวบหลักที่สามกับสี่เข้าด้วยกัน โดยการถัก HDC เกี่ยวหลัง สองหลักรวบเอาใหม่นะคะ เวลาดู ดู ที ละชุด หนึ่งชุดมีสี่หลักสองหลักแรกถัก HDC เกี่ยวหน้า อีกสองหลักถัก HDC เกี่ยวหลัง สองหลักรวบพร้อมกัน พันหัวเข็ม เกี่ยวหลัง ห่วงจะขึ้นไปอยู่ด้านหลัง สามห่วง พันหัวเข็ม เกี่ยวหลังอีกรอบจำนวนห่วงจะมีทั้งหมดห้า รวบห้าพร้อมกัน มันจะถักซ้ำอยู่แบบนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เกี่ยวหน้า สองหลัก ลดแบบนี้วนรอบ เดี๋ยวเรามาดูวิธีลดแถวที่สอง เกี่ยวหลังสองหลัก ขึ้นมาห้าห่วง รวบพร้อมกัน ห่วงมันจะลดลง ปิดงานลดกลางหมวกแถวที่หนึ่ง งานจะวนกลับมาถึงตรงจุดมาร์เกอร์ สี่ชุดสุดท้าย สองหลัก เกี่ยวหน้าอีกสองหลักเกี่ยวหลังรวบค่ะ เกี่ยวหน้าด้วยการถักฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหลังด้วยการถักฮับดับเบิลโคเชหรือ HDC ขึ้นมามีห้าห่วงแล้วรวบ ปิดงานตรงนี้นะคะ โดยการถักเกี่ยวหลัง แทงด้านหลังมาดึงผ่าน ตอนนี้หนึ่งชุดเราจะมีอยู่สามหลัก นี่นะหนึ่งชุดจะมีสามหลักจากเมื่อกี้มีสี่นะ ต่อไปเราจะรวบค่ะ รวบเกี่ยวหน้าสองหลักเข้าด้วยกัน รวบ หลักที่หนึ่งกับหลักที่สอง หลักที่สามถักเกี่ยวหลัง เริ่มค่ะ ขึ้นโซ่สอง เกี่ยวหน้า สองหลักที่เริ่มจะถักเหมือนกัน แต่เวลาจบงานเดี๋ยวมาจบตรงนี้ ให้มันเป็นหลักเดียว หลักที่เรารวบไปแล้วเมื่อกี้เป็นเกี่ยวหลัง เราเกี่ยวหลังโดยโดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชมาดูชุดนี้ ชุดนี้สามหลัก รวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน เกี่ยวหน้าสองหลัก รวบเข้าด้วยกัน ขึ้นมามีสามพันหัวเข็มเกี่ยวหน้าลงไปอีกหลักขึ้นมา มีห้ามันจะคล้ายกับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ห่วงอยู่ด้านหลัง ตอนนี้ห่วงอยู่ด้านหน้าห้าห่วง รวบพร้อมกัน หลักนี้ที่เราเพิ่งรวบไปเมื่อแถวที่ผ่านมาถักเกี่ยวหลัง ชุดต่อไป ดูทีละชุดนะคะ อ่าชุดนี้ หลักหนึ่งกับหลักสอง ถักเกี่ยวหน้า สองหลักรวบเข้าด้วยกัน เกี่ยวหลัง หลักเดียวชุดต่อไปสามหลัก รวบเกี่ยวหน้าสองหลัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนค่ะ ตรงนี้เกี่ยวหลังถักวนรอบ หลักเราจะลดจาก สาม เหลือสอง ปิดงานลบกลางหมวกแถวที่สอง งานจะมาจบเอาชุดสุดท้าย สองหลักแรกรวบโดยการเกี่ยวหน้า แล้วตรงนี้ถักเกี่ยวหลัง ปิดงานค่ะ ปิดงานเราจะแทงไปตรงตรงกลางของคู่ที่หนึ่ง นี่นะ แล้วเราก็ขึ้นโซ่สอง ต่อไปเราจะข้ามหลักค่ะ หลักที่เป็นเกี่ยวหลังเราไม่ถักเราถักเฉพาะเกี่ยวหน้าข้ามหลักนะแล้วหลักมันจะหายไปหนึ่งพันหัวเข็มค่ะ ถักเฉพาะเกี่ยวหน้า พันหัวเข็ม ถักเฉพาะหลักที่เป็นเกี่ยวหน้า ข้ามหลักมาเลย งานมันจะถูกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง หนึ่งเว้นหนึ่งค่ะ พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้า ข้ามหลักที่เป็นเกี่ยวหลัง วนมาเลย ถักวนไปจนถึงตรงหลักสุดท้ายตรงมาร์กเกอร์ ของพี่เริ่มหกสิบสี่หลักหกสิบสี่หารสี่จะได้สิบหก เดี๋ยวเราจะเหลือขาทั้งหมดสิบหกขา แล้วพี่จะรวบจากหกเหลือแปดจากสิบหกเหลือแปด ปิดงานค่ะ คู่สุดท้าย ปิดงานอันสุดท้าย เราแทงตรงด้านหลังของโซ่สอง ดึงผ่าน ขึ้นโซ่สองต่อไปจะรวบนะ จะรวบสองหลักเข้าด้วยกัน อันนี้เป็นหลักที่หนึ่งรวบโดยการเกี่ยวหน้า ดึงผ่าน อันนี้รวบคู่ที่หนึ่งค่ะ รวบคู่ที่สองค่ะ เกี่ยวหน้าสองหลักรวบเข้าด้วยกัน มันจะฝืนมือนิดนึงนะคะ สอง ดันเข็มโคเชไปให้สุด เราจะถักได้ง่ายขึ้น สาม หลักที่สี่ รวบคู่มาเรื่อยๆค่ะ รวบโดยการถักเกี่ยวหน้าสองหลักรวบเข้าด้วยกัน ตอนนี้งานมันดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางเหลือช่องนิดเดียวแล้วนะคู่สุดท้าย เกี่ยวหน้าสองหลักรวบ พอรวบเสร็จแล้วปิดงานตรงคู่แรก แทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงผ่าน เราจะตัดไหมแล้วใช้เข็ม เย็บไหมพรมช่วยรูดตรงกลาง จุดที่เริ่ม จุดที่เริ่มจะอยู่ตรงนี้นะคะ ที่พี่ใส่มาร์กเกอร์ เข็มเป็นเข็มหัวใหญ่นะจะได้ใส่ขนแกะได้ ตรงที่เป็นตรงที่เป็นรูตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เข็มตัวนี้ช่วยเก็บ เพราะว่าตรงนี้มันขึ้นด้วยโซ่ มันจะไม่กระชับเหมือนรูอื่น ตรงนี้นะเวลาเก็บ อันนี้เราจะรูดนะคะ ใช้เข็ม ใช้เข็มช่วยนำทางค่ะ แล้วก็วนมารอบ จุดว่างพอครบรอบเสร็จแล้วเรารูด ไมคนแก่จะรูดยากนิดนึงนะฝืดฝืดมือนิดนึงเนี่ยค่ะพอรูดได้ เราเอาเข็มนี่นะคะ เข้าไปเก็บช่องโหว่ด้านใน เฉพาะตรงที่เป็นโซ่นี่ค่ะตรงที่เป็นโซ่ เราจะเห็นรูมันใหญ่ใหญ่กว่าคืออื่นเขาเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สองตรงนี้ ปิดกระชับรูมันนิดนึง นะคะแค่นี้ก็อยู่ละ แล้วเราก็เก็บซ่อมเศษไหมได้เลย ตรงกลางเราจะติดปอมนะคะ ติดปอมแล้วเราก็ไปเก็บริม เดี๋ยวพี่ติดปอมให้ดูกัน เราค่อยไปเก็บริม ปอมปอม วิธีทำจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีมัดปอม ปอมจะมีอยู่สองเส้น ตรงกลางตรงนี้ เนี่ยค่ะเราแหวกนี่เลยนะ ตรงที่นิ้วพี่โผล่มา ดึงไหมลงไปเส้นหนึ่งถ้าเป็นขนแกะมันจะดึงได้ง่ายมันจะเห็นนะฮะเราแหวกไกลนิดนึง มันจะได้มีที่มัดได้ เข้าไปข้างใน เราจะเห็นเป็นช่องแบบนี้นะคะจับมัดเข้าด้วยกัน มัดเงื่อนตาย ายหางอันหนึ่งใช้เข็มสอด เอาออกไป นี่นะ เมื่อกี้เราเบี่ยงทางนี้ใช่ไหมคะเราออกทางนี้อีกอัน ไปสกิดตรงตูดของปอมอะค่ะ แล้วเอาหางมันลงมาฝั่งตรงกันข้าม มัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ปอมมันอยู่ ใหม่ได้เลย ปอมๆจะไปปิดไอรูช่องด้านบน มันก็จะเห็นหมวกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ ถ้าใครต้องการหมวกที่เป็นเลกเก้ก็ถักเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วนะคะ ถ้าต้องการหมวกที่มันสามารถเก็บผมได้ ก็ถักขึ้นไปสองนิ้ว ก่อนที่จะลดกลางหมวก เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักขอบหมวก ขอบหมวกนะคะ เราจะต่อไหมเข้าไปด้านใน ตอนที่เราเริ่มต้นเลย แถวแรก แล้วก็ถักลงไปตามช่องที่พี่เอามือแหวกให้ดูเนี่ยค่ะ มันจะเป็นตัวฮาร์ปดับเบิลโคเชตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้น ต่อเข้าช่องไหนก็ได้นะคะ วิธีต่อไหม ง่ายที่สุดก็คือใช้วิธีมัดแบบนี้ เวลาเราใส่หมวกแบบนี้เราจะเบิ้ลขึ้น เบิ้ลขึ้นมาทางทางด้าน ด้านนอก เพราะฉะนั้นไหมมันจะเก็บด้านนี้นะ ไม่ได้เก็บฝั่งทางนี้ ฝั่งนี้จะเป็นด้านโชว์งาน ตรงนี้นะ หางวิธีเก็บซ่อนนะคะ หางเราปัดมา แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บ เริ่มค่ะ เราถักโซ่สอง แล้วถัก half double crochet หรือ HDC ค่ะ วนรอบหนึ่งรอบก่อน ลงไปทุกหลัก ลงด้วยเลขคู่นะคะ ของพี่ตอนเริ่มหกสิบสี่ เราก็จะได้ HDC ออกมาหกสิบสี่หลัก แล้วเดี๋ยวเราจะมาถักลายลูกฟูกค่ะ ความสูงของขอบ ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ ถ้าขอบเบิ้ลขึ้นแบบนี้ ถักประมาณสามนิ้ว ถ้าเป็นหมวกของเด็กโต สองนิ้ว ถ้าหมวกของเด็กเล็กหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะ ลองดู ถ้าหมวกของเด็กเล็กแล้วขอบใหญ่เกินมันก็จะไม่เหมาะ มันปรับได้นะคะ ถักฮาร์ปดับเบิลโคเชวนรอบหนึ่งรอบ แล้วเดี๋ยวเราจะมาถักลายลูกฟูก โดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังสลับกัน จุดเริ่มต้นเป็นตรงนี้นะ ใส่มาร์กเกอร์ไว้ แถวที่หนึ่งของการถักเก็บขอบนะคะ ขอบจะเป็นขอบเบิ้ลด้านใน เพราะฉะนั้นเวลาถักถักด้านในออกไปแบบนี้ ปิดงานค่ะ เราจะให้โซ่สองที่เราเริ่มต้นเนี่ยเป็นเกี่ยวหน้าเราแทงจากด้านหลัง เหมือนตอนที่เราถักตัวหมวก แล้วตรงนี้จะเป็นเกี่ยวหน้าตลอดขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักต่อไปจะเป็นเกี่ยวหลัง งานจะเป็นหน้าหลัง หน้าหลังสลับกัน เกี่ยวหลังค่ะ เกี่ยวหน้า ดันเข็มให้สุดแล้วจะถักง่าย เกี่ยวหลัง เกี่ยวหน้า ถักวนมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น ปิดงานแทงด้านหลังเหมือนกัน หลักสุดท้าย ที่บอกว่าจำนวนหลักของแถวแรกจะต้องเป็นเลขคู่ หลักสุดท้ายจะจบด้วยเกี่ยวหลัง หลักสุดท้ายตรงนี้จะจบโดยการที่เกี่ยวหลังค่ะ ถ้าจำนวนหลักของคุณขึ้นเป็นเลขคู่ แล้วโซ่สองจะเป็นเกี่ยวหน้าแทงแบบนี้แล้วดึงผ่าน หลังจากนั้นถักเหมือนเดิม ขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองแทนเกี่ยวหน้า หลักต่อไปตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ต้นแบบ พี่จะถักสูงขึ้นไปสามนิ้ว เดี๋ยวมาดูวิธีจบงาน ถักสูงขึ้นมานะคะ ขอบหมวกพี่เมย์ถักสามนิ้วค่ะ จนมาถึงหลักสุดท้ายเกี่ยวหลัง ปิดงาน แทงด้านหลังของโซ่สอง ดึงไหมตัวนี้ออกมา ใช้เข็ม เย็บไหมพรมช่วยเก็บดึงตรงนี้ออกก่อนเก็บเศษนะคะ เราจะต้องเชื่อมต่อลายก่อน ตรงนี้ เวลาเชื่อมต่อลายก็แทงลงไปในช่องโซ่อันถัดไป เพื่อให้ลายตรงนี้มันเชื่อมกัน ถ้าเป็น ถ้าเป็นไหมที่เป็นไหมเรียบอะค่ะ เราจะเห็นชัด ตรงนี้เก็บเศษ ซ่อนไหมไปทางด้านในนะคะ เพราะว่าหมวกเราผัก พับเบิ้ลขึ้นแบบนี้ เก็บแทงไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตัดเศษ ย้อนกลับไปดูตรงเศษไหม แล้วก็เก็บให้หมดนะคะ เราจะได้หมวก เป็นหมวกนุ่มๆนนุ่มนิ่มใส่อุ่นสบายค่ะ ลองถักดู ปอมๆเราก็สามารถติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะ ลูกใหญ่ลูกเล็ก ก็อยู่ที่เราหมุน เสร็จแล้วค่ะ ใบนี้ น่ารักนะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิป วิดีโอค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ เมชินีแฮนด์เมด พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ